ดิดูดิเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหหนูเข้าไป โอ้โหโอ้โหยังไหลต่ออยู่นะโอ้โหไหลต่อด้วยนะ โคตรสุดโอ้ดูดิโอ้โหโคตรเอาสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกานะ2,250ส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้ีบ่ไอ้ใครเคยไปขายเครื่องซอยแม่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 วันนี้ผมมาในทุน 999 บาทนะ ยังอยู่ในเลขมงคลเหมือนเดิมนะสำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดจะเป็น 1 บาทนะเบ็ดสูงสุดจะเป็น 400เลยนะโอ้โหเอาเรื่อง ผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ด5บาทก่อนเลยนะ50 หมุนก่อนเลย ผมขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะสำหรับดอกนี้นะ ไปดูซิมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ รับเบ็ดห้าบาทก็ยังยังไม่ค่อยแตกไม่ค่อยไหลนะอุ้ยแต่คูณคูณเยอะอยู่นะป้านี่โอ้โห ดูดิคูณคูณคูณคูณคูณเข้าไปตรงนี้ โอ้โห เต็มนะตรงนี้ โอ้โหสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะหกร้อยนะเอาเรื่อง จัดะเปิดหัวมาดีเลยอะอันนี้แตกนอกนวเนี่ย โอ้ดูดิโอ้ดูดิ โอ้ดูดิดูดิโอ้โห นี่ มาอีกครับโอ้โหได้ใช้ต่อน่าเสียดายนะสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกะนะ 198 นะ เอาเรื่อง โอ้โห ดูเต็มเต็ม ึ่งกระดานอะบอกเลย โอ้โหสำหรับแบบนี้นะเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกะเลยนะ 788 นะครบโอ้โหเปิดหัวมาแบบ โคตรดีอะแต่โคตรดีอะโอ้โหไหลต่อด้วยเป็นไง ดูดิ ดูไปครับ ยทำให้ผิดหวังจริงๆนะสำหรับลักกี้ในเกาะนะเกมเก่าแต่ยังได้อยู่นะชอบเล่นนะแตกดีอ่ะผมก็ชอบเล่นนะเป็นเป็นกอดพร้อมด้วยเดี๋ยวเป็นตัวอะไรกันโอ้เป็นโหนดูดิเป็นเป็นวาแล้วตรงนี้ไหลต่อยาวๆเปลี่ยนเป็นไรเปลี่ยนเป็นไรเปลี่ยนเป็นไรเปลี่ยนเป็นสิบไหมโอ้เน็ตนะโอ้โห ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดไปเลยนะ ขออนุญาตเพิ่มไปเล่นเบ็ดสูงหน่อยดีฝ่าขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดสี่สิบก่อนเลยนะห้าสิบหมุนเลยนะอามา ไหลต่ออยู่ได้เปลี่ยนเป็นวายด้วย ไม่ได้ใช้วายเฉยนะหนูดองยี้ ครับโหดูนี้ตรงนี้นะไหลไหมหัวยังไม่ไหลนะ มาอย่างนี้ โอ้โหแปดเข้าไปตรงนี้โอ้โหโอ้โหตรงนี้ชุดเบิ่มแน่ โอ้โหหน้าเสียดายจัดมากครับ สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ992เอาเรื่อง เมื่อกี้น่าเสียดายจัดเท่าไหร่ต่ออีกทีนบอกเลยสุดวันเลิฟเทิดแบบเต็มคลับเบลอย่างนี้โอ้โหตรงนี้โอ้โหมันได้อยู่นะ ญาตเปลี่ยนเบ็ดนะขออนุญาตเพิ่มไปที่เบ็ดอ่าห้าสิบแล้วกันนะห้าสิบหมุนเลย ไดตรงนี้เอ้โหสำหรับดอกนี้นะอ่าเงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้านะ เอาเรื่องจัดเลยครักินเราเข้าไปมันกินเราเข้าไปเพื่อนจะเอามาแตกให้เรานะ อ่า ดูดิ มาดิ ดูดิ เท่าไหร่ เท่าไหร่ คูณหกเข้าไป โอ้โหโอ้โห ยังไหลต่ออยู่นะ โอ้โหไหลต่อด้วยนะ โคตรสุดเออดูดิ โอ้โห โคตรเอาสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกานะ 2,250นะเอาเรื่องจัดเลย คูณ8เข้าไปตรงนี้ โอ้โหเอ เต็มกระดานไหลต่อด้วยคูณสิบเข้าไป แมวช่องแรก แมวช่องแรกลงมาโอ้โหแมวช่องแรกลงมานะ เป็นเรื่องนะขนาดบดอกนี้นะเงินรางวัลก็โตหนึ่งพันหกร้อยนะเเรื่องจัดเลยเบ็ดห้าสิบนะโอ้โห โคตรสด หมดแล้วผมขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดห้าสิบนะสามสิบหมุนพอนะ ตั้งเป้าไว้ตั้งแปดพันแล้ววันนี้ ดูที่จะถึงเป้าเราตอนไหนนะ หรือว่าจะหมดนะ อ่า ไหลต่อครับโอ้โหไม่รู้เลไหลต่ออยู่นะ อ่า เปลี่ยนเป็นวายด้วยได้ใช้ไหมโอ้ได้ใช้ด้วยนะนี่เต็มคาระเบลไหมโอ้โห ยังนะ ยังไม่มานะโอ้ตรงนี้หน้าแดงนะคูณตีเข้าไปตรงนี้พันแปดนะไหลต่อนะโอ้โหตรงนี้ เปลี่ยนเป็นวายครับตรงนี้ ยังไหลต่ออยู่นะโอ้โหคูณเข้าไปครับ ยังไหลต่ออยู่นะเคช่องสามมาโอ้พัดมาแทนนะอ่ะได้อยู่นะอ่าวายมาเชื่อมอีกครับโอ้โหดอกนี้ยังไหลต่อไปยาวๆนะโอ้โหดอก ดอกนี้ยังเต็มเต็มอยู่นะโอ้โหโคตรสุดเลยอะโอ้โห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 ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ